สามจังหวัดชายแดนใต้ รอยต่อระหว่างประเทศไทยและเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซีย จึงทำให้นิยมเรียกรวมกันว่าสามจังหวัดชายแดนใต้ โดยทั้งสามจังหวัดมีอัตลักษณ์ที่คล้ายคลึงกัน ด้วยวัฒนธรรมของชาวมาลายูและผู้คนโดยส่วนมากที่นับถือศาสนาอิสลาม ในแต่ละจังหวัดของประเทศไทยจะมีมัสยิดกลางประจำจังหวัด เนื่องด้วยผู้คนส่วนใหญ่ของสามจังหวัดชายแดนใต้นับถือศาสนาอิสลาม จึงทำให้ มัสยิดกลางในส่วนของสามจังหวัดชายแดนใต้มีบทบาทที่ชัดเจนกว่ามัสยิดกลางในจังหวัดอื่นๆ มัสยิดกลางของแต่ละจังหวัดชายแดนใต้ ซึ่งประกอบด้วย มัสยิดกลางประจำจังหวัดปัตตานี มัสยิดกลางประจำจังหวัดยะลา และมัสยิดกลางประจำจังหวัดนราธิวาส นอกจากจะเป็นศาสนสถานสำคัญแล้ว ยังมีบทบาทเป็นศูนย์กลางของคนในจังหวัดที่นับถือศาสนาอิสลาม มัสยิดที่มีความโดดเด่นและสวยงาม เป็นที่รู้จักของมุสลิมโดยส่วนใหญ่คือ มัสยิดกลางประจำจังหวัดปัตตานี ตั้งอยู่ที่ถนนยะรัง เส้นทางยะรังปัตตานี ในเขตเทศบาลเมือง สร้างขึ้นในปี พุทธศักราช 2497 ใช้เวลาดำเนินการสร้าง 9 ปี เพื่อให้มัสยิดกลางแห่งนี้เป็นศูนย์กลาง ในการประกอบศาสนกิจของชาวไทยมุสลิมในจังหวัดปัตตานี มัสยิดกลางประจำจังหวัดปัตตานี เริ่มมีการก่อสร้างในสมัยรัฐบาลจอมพลปพิบูลสงคราม เนื่องจากรัฐบาลตระหนักถึงความสำคัญของศาสนาอิสลาม ว่าเป็นศาสนาที่ชาวปัตตานีส่วนใหญ่นับถือ จึงได้พิจารณาก่อสร้างมัสยิดขึ้นในปีดังกล่าว ลักษณะของอาคารมัสยิดมีความสวยงามเป็นอย่างมาก อีกทั้งยังเป็นสถาปัตยกรรมแบบอิสลามรูปทรงคล้ายคลึงกับทัชมาฮาลของอินเดีย โดยเฉพาะส่วนโดมของมัสยิดตรงกลางของอาคารมียอดโดมขนาดใหญ่ และมีโดมบริวารสี่ทิศมีหอคอยสูงตระหง่านอยู่ทั้งสองข้าง บริเวณด้านหน้ามัสยิดมีสระน้ำสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่ ภายในมัสยิดมีลักษณะเป็นห้องโถง มีระเบียงสองข้าง และนี่คือความสวยงามของมัสยิดกลางประจำจังหวัดปัตตานี มัสยิดต่อไปคือ มัสยิดกลางประจำจังหวัดยะลา หรือมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า มัสยิดราดอตุนยันนะ สร้างขึ้นครั้งแรกในปีพุทธศักราช 2497 ในที่ดินของนายอุสมาเดฮะ โดยมีฮายีอับดุลฮามิดอับดุลสมัดเป็นอิหม่าม ในปีพุทธศักราช 2499 รัฐบาลได้ให้งบประมาณสนับสนุนให้ขยายขนาดของอาคารมัสยิด ให้สามารถจุคนได้ 300 คน ต่อมาในปีพุทธศักราช 2522 รัฐบาลสนับสนุนงบประมาณอีก 28 ล้านกว่าบาท เพื่อขยายพื้นที่และสร้างอาคารมัสยิด ดังที่เห็นอยู่ในปัจจุบัน อาคารออกแบบโดยสถาปนิกของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นอาคาร 3 ชั้น กว้าง 30 เมตร ยาว 70 เมตรหออาคารสูง 38 เมตร โดยมีลักษณะทางสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกที่สอดแทรกเส้นกรอบทรงมัสยิดไว้อย่างกลมกลืน ด้านหน้ามัสยิดเป็นบันไดกว้าง โดยมีขั้นบันไดประมาณ 30 ขั้น ทอดยาวสู่ลานชั้นบน และลักษณะของหลังคาเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยม โดยมีโดมขนาดใหญ่อยู่ตรงกลาง มุสลิมในพื้นที่ใช้ประกอบศาสนกิจ และใช้ประโยชน์ของชุมชน ซึ่งเป็นมัสยิดหลัก ของผู้คนในจังหวัดยะลาสลามอะลัยคุมะราะห์มะตุลลอฮิตะอาลาวะบะเราะกาตุครับผมชื่อนายนิมิงนิมูดอเขาเป็นอิหม่ามมัสยิดกลาง อันนี้ก็คือมัสยิดกลาง เขาเรียกว่ามัสยิดยาเมเราดตุลยันนะเขาก็ว่ามัสยิดประจังจังหวัด ยาลา ก็คือมัสยิดกลางประจำจังหวัดยาลาก็คือการพัฒนามัสยิดนี้ก็คือถ้าการศึกษานี้เริ่มจากหลังมะริบมีทุกครูและก็อุสตะมาสอนทุกทุกวันทุกทุกวันในสัปดาห์ก็แจกแจกแจกวันก็แจกครั้งละหลังละมานมะริบก็ไต่ต่อสด กับวิทยุเลยสองก็มีสองโรงเรียนตาแดกาก็คือวันเสาร์กับวันอาทิตย์ และก็มีสองเด็กเฉพาะเรียนอัลกุรอานหลานมักริบและก็มีสองเฉพาะหมู่บ้านและก็ผู้หญิงนี้ก็คือทุก ๆวันเหมือนกันเวลา เที่ยงก็คือใกล้มกริบที่5ถึงที่6ทุกทุกวันเหมือนกัน เฉพาะคนไม่ไม่เก่งยังอ่านกุรอานไม่ถูกแต่ยุวิตเนี่ยเขามีสองกุรอานและก็วันเสาร์วันอาทิตย์นี้ก็ตัวอิหม่ามเองเป็นมาสองคนประมาณ 40 คนเอา50 คนมาสอง ตยุวิตให้เรียนให้ให้อ่านตยุวิตถูกต้องแล้วก็มาอ่านเชคอัมดุลมาซิกมาฟังและก็เชคอัลมันชาวีก็มาฟังและก็มาบอกเรื่องการฮุกกลมตยุวิตให้ถูกต้องและก็เฉพาะมัสยิดเองเขามีกิจกรรมเฉพาะรอมฎอนนี่แหละเฉพาะรอมฎอนสำคัญมากก็คือคนก็มาติกอฟ มาอติคัตที่มัสยิดนี้เฉพาะผู้หญิงเนี่ยก็มาจากปัตตานีนาราธิวาสเบนตงชนะก็มาประมาณ 300 คนมาอยู่ที่มัสยิดละ10 วันสุดท้ายที่รอมฎอนอีกหนึ่งเขามัสยิดนี้สิ่งสำคัญมากก็คือวิทยุวิทยุของมัสยิดเนี่ยก็ ไม่ใช่เฉพาะวิทยุไอ้นี่ยังเขาใช้ในไลน์มุสลิมออนไลน์เนี่ยเขาไปทั่วโลกอะว่ามีความรู้เรื่อง ให้ให้ความรู้เรื่องศาสนาการอะไรนี้ การอะไรเขาเรียกกษะแต่เนี่ยอะไรเขาเรียกการการดูแลตัวเองนั่นแหละแล้วก็อย่างนั้นแล้วก็เชิญพวก ทุกครูและพวกอุสตัดมาบรรยาย ตั้งมัสยิดนี่ไม่ได้ให้อะไรเฉพาะให้บุญอะบุญอย่างเดียวอันนี้แหละสำคัญมากที่ทุกครูและอุสตะที่มาร่วมมือการสอนที่มัสยิดอ่ะอีกหนึ่งก็ทามัสยิดถ้ามีมีวันสำคัญ เหมือนวันมหารามแล้วก็ต่อมัสยิดก็เชิญคนมาบรรยายคนก็มาบรรยาย อันนี้แหละที่กิจกรรมของมัสยิดที่เราบอกนิดหน่อยครับมัสยิดหลังสุดท้ายคือ มัสยิดกลางประจำจังหวัดนราธิวาสหรือที่มีชื่อเรียกว่ามัสยิดยุงเอียก่อสร้างเมื่อปีพุทธศักราช 2484 แต่ได้มีการทำนุบำรุงมัสยิดหลังเดิมที่มีความสุดโทรมในปีพุทธศักราช 2516 โดยคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด นราธิวาส โดยนายฮยีดาโอมาดิยอประธานกรรมการอิสลามสมัยนั้น เพื่อให้มัสยิดอยู่ในสภาพดีและสง่างาม เหมาะกับการเป็นมัสยิดกลางประจำจังหวัดนราธิวาส มัสยิดกลางประจำจังหวัดนราธิวาสก่อสร้างตามแบบแปลนของกรมการศาสนา เป็นอาคารโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กสามชั้น รูปแบบสถาปัตยกรรม เป็นรูปแบบสากล ที่มีความร่วมสมัย หลังคาเป็นดาดฟ้า มีโดมอาคารทาสีครีม พื้นปูหินขัดมัน มัสยิดตั้งอยู่บนเนื้อที่ 10 ไร่ 2 งาน ในตำบลบางนาคอำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาสปัจจุบัน มัสยิดทั้ง 3 แห่งก็ยังคงทำหน้าที่เป็นศาสนสถาน